พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสจากธรรมชาติด้วยนาโนซิงไอออน ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ มีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมาก ทั้งในการรักษาโรค ป้องกันโรค และเร่งการเจริญเติบโตครับ ส่งผลให้ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ และเป็นเหตุให้เชื้อดื้อยา ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา เป็นมูลค่ามหาศาลครับ นักวิจัยสวทช พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และไวรัส จากธรรมชาติ โดยไอออนประจุบวกของซิงค์ เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ไก่และสุกร ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ได้หลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อแอฟริกันสวายฟีเวอร์ไวรัสและพอซีนเอพิเดมิกไดอาเรียซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคและระบาดในสุกร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคในสัตว์ ปัจจุบัน นักวิจัยได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทยูนิ ซินกรุ๊ปจำกัดวิจัยและพัฒนา โดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000